บ่ายโมงครึ่งก็มีคนไทยในเยอรมันอีกกลุ่มหนึ่งไปต้อนรับเช่นเดียวกันแต่คราวนี้ เปิดเพลงประเทศกูมีอยู่ที่บริเวณประตูบันเดนบวกวางกลางกรุงเบอร์ลินข้ามกันเรื่องที่แม่งต้องเศร้ากูปล่อยผ่านในหัวมันไปพวกกูอยู่ในเกมไม่วันอัพเกมจะ say goodbye กูไม่สน ันไปยวอกกูอยู่ในเกมไม่วันเปลี่ยนจะ say goodbye กูไม่สนหรอกยายเฟซแต่มีหรือว่าอะไรกูแค่ต้องการเงินใช้ทุกอย่างให้กูสบายกูสบายเรื่องแม่งเศร้ากูเอาเหล้าเข้าปากเรื่องแม่งแย่กูก็แทกเข้าไม้ปล่อยคำขาดแล้วกูยืนคำฝากเก็บเพชรไว้ในเซฟแล้วกูพุ่งออกไป เสียงลั่นไกลทำให้กูตื่นกลัวความฝันที่โหดร้ายทำให้กูตื่นตัว ถึงมีเงินกูก็ยังไม่เปลี่ยนใจพวกกูซื้อด้วยใจความจริงไอ้ชื่อด ิ่งตามแผนหาประสบการณ์ที่ไม่มีวันได้ ฝันของกูกูต้องเป็นคนสร้างหาเงินในที่บ้านของข้างหลังต้องสบายทำตามใจไม่ได้ทำตามเทรนเรื่องสตอรี่ลันอยู่อินเดเกม fuck that shit beat for in my name พวกบินโตล้มเหมือนอยู่อินเดเพนไปที่สำนักงานปปส ภาคหนึ่งจังหวัดปทุมธานี ไปเห็นกับตาพร้อมกันนะครับว่าของกลางยาเคที่ยึดมาได้ก่อนหน้านี้เนี่ย 11.5 ตันเอาไปไว้ไหนใช่ค่ะมีกระแสข่าวมากเลย เรื่องที่แม่งต้องเศร้ากูปล่อยผ่านให้พวกมันไปพวกกูอยู่ในเกมไม่วันจะเปลี่ยนจะ say goodbye กูไม่สนหรอกย่าย i มเฟย์แต่มีหรือว่าอะไร กูแค่ต้องการเงินใช้ทุกอย่างให้กูสบายเรื่องที่แม่งต้องเศร้ากูปล่อยผ่านให้พวกมันไปพวกกูอยู่ในเกมไม่วันจะเปลี่ยนจะ say goodbye กูไม่ ชีวิตกูต้องรัน วางมาติเอาตัวกูเป็นเดิมพันต่อให้ขายฝันก็ไม่ขายเพื่อนแดกเพราะว่าทุกความจริงมีทุกสิ่งที่ต้องแบกดอกไม้ทุกดอกก็ต้องเบ่งบานทุกการอายุใครก็ต้องมีย่อนยานบนอยู่ใต้ต้มอาจจะโผล่ขึ้นจากทานนี่มันโลกแห่งความจริงไม่ได้อิงจากนิทานจุดเริ่มต้นของเรามันเท่ากัน แต่ความฝันของเรามันต่างกัน เริ่มจากสตาร์ทที่มันมาจากศูนย์ เริ่มจากผู้ตามตอนนี้นับเป็นจ่าฝูงขึ้นไปให้สุดเหมือนอยู่บนบอลลูนวิแกงแลบเกมแลบตายเด i e in the loop b e e ท็อปโซ t o สิ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ปราบปรามยาเสพติดของรัฐบิลเซเวลอ้างว่าเป็นเฮโรอีน3.2 กิโลกรัมมันคือแป้งเรื่องที่แม่ต้องเศร้าก็ปล่ผ่านในพวกมันไปตัวกู้โยนในเกมไม่วันอัปเดตจะ say goodbye กูไม่สนหรอกย้าย I'm fade แต่ไม่รู้ว่าอะไรกูแค่ต้องการเงินใช้ทุกอย่างให้กูสบายเ พวกมันไปพวกกูอยู่ในเกมไม่วันอัปเดตย o u say goodbye กูไม่สลบยา I'm free แต่ไม่รู้ว่าอะไรกูแค่ต้องการเงินใช้ทุกอย่าง ให้กูสบายกูสบาย